ลิปนี้นะคะ เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากกันค่ะสำหรับการดูแลทำความสะอาดช่องปากของผู้สูงอายุนั้น เป็นการทำความสะอาดเหงือก ฟัน กระพุ้งแก้มและลิ้น เพื่อกระจัดสิ่งหมักหมมและแบคทีเรียในช่องปาก และยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากรับประทานอาหารอีกด้วย ในการดูแลความสะอาดช่องปากและฟันทำได้ด้วยการแปรงฟัน และควรทำอย่างน้อยสองครั้งต่อวัน คือ หลังตื่นนอนตอนเช้า และก่อนนอน นอกจากนี้ในระหว่างวันก็ควรมีการดูแลทำความสะอาดช่องปากและฟันด้วยเช่นกัน หากผู้สูงอายุใส่ฟันปลอม ที่สามารถถอดออกได้ ให้ถอดออกมาแปรงทำความสะอาด และให้ผู้สูงอายุบ้วนปากสำหรับการดูแลความสะอาดช่องปากและฟันนั้น สามารถแบ่งได้2ประเภท คือ การดูแลความสะอาดช่องปากและฟันสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ แต่ไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้ ในกรณีนี้ ผู้ดูแลต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ให้ ได้แก่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ชามรูปไตแก้วน้ำน้ำ ผ้ารองกันเปื้อน สารที่ทำให้ริมฝีปากชุ่มชื้น หรือริบมัน จากนั้นให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เริ่มจัดท่านั่งให้เหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเตรียมอุปกรณ์และบีบยาสีฟันลงบนแปรง แล้วส่งให้ผู้สูงอายุแปรงฟันให้ทั่วอย่างถูกวิธี จากนั้นบ้วนปากให้สะอาด คำแรกนะคะคำว่า ปาก ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า คุจิ คุจิ แปลว่า ปากค่ะ ถัดมานะคะคำว่าฟันภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า ฮะ ฮะ แปลว่า ฟัน ค่ะ ต่อมาคำว่า ลิ้น นะคะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าชตะชตะ แปลว่า ลิ้น ค่ะ ส่วนคำว่าเหงือกนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าชินิคุหรือว่าฮากุคิอีกครั้งนะคะชินิคุหรือว่าฮากุคิค่ะ ถัดมาคำว่าฟันปลอมนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าอิเดบะอิเดบะแปลว่าฟันปลอมค่ะ ถัดมาคำว่าแปรงสีฟันนะคะฮาบูราชิ ฮาบูราชิแปลว่า แปลงสีฟันค่ะ ถัดมาคำว่า ยาสีฟันนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าฮามิกาคิโกะอีกครั้งนะคะฮามิกาคิโกะแปลว่า ยาสีฟันค่ะ ถัดมาคำว่า ตอนเช้านะคะ เราจะใช้คำว่าอาสะอาสะแปลว่า ตอนเช้าค่ะ คำต่อไปตอนเย็นนะคะ ใช้ว่าโยรุโยรุแปลว่า ตอนเย็นค่ะ ส่วนถ้าจะพูดว่า หลังรับประทานอาหารนะคะ จะใช้คำว่าโชคุจิโกโชคุจิโกแปลว่า หลังรับประทานอาหารค่ะ ส่วนคำว่า แปลงฟันนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าเท้ามิกาคิมัส คาโอมิกาคิมัสแปลว่า แปลงฟันค่ะ ทีนี้ถ้าเราอยากจะพูดเป็นประโยคนะคะว่า แปลงฟันควรทำอย่างน้อยสองครั้งต่อหนึ่งวัน จะพูดได้ว่าอิจินิจินิไซเทมิกายฮาโอมิกายตาโฮกะอีเดสอีกครั้งนะคะอิจินิจินิไซเทมิกาย 歯を磨いた方がいいです